ถ้าเราจะสรุปเนื้อหาของบทที่ 11 อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้ว่ามันเป็นโมดูลที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งถือกำเนิดจากการเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการทหาร และต่อมาได้เผยแพร่สู่สาธารณชน นับในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีอายุเกือบ50 ปีแล้ว และ World Wide Web มีอายุเกือบ30 ปี ทั้งสองแรงได้ก่อให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับองค์กรธุรกิจโดยทำให้เกิดพื้นที่ตลาดดิจิทัลหรือดิจิทัลมาร์เก็ตเพลส ตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตเพลสหรือตลาดอิเล็กทรอนิกส์อ e marketplace ซึ่งองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อทำให้องค์กรสามารถปรากฏตัวอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้องค์กรก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ในโลกกายภาพ และถ้าหากจัดกการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้เร็วกว่า ประหยัดกว่า มีคุณภาพมากกว่า สุดท้ายองค์กรก็จะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหรือว่าได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ ปรากฏการณ์ที่องค์กรจะมองข้ามไม่ได้และควรนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจได้แก่ Internet of Things Internet of Me หรือ Personalization และ Big Data ซึ่งประเภทและเส้นทางของข้อมูลกำลังเปลี่ยนไป โดยที่สิ่งของวัตถุต่างๆ สามารถเชื่อมโยงเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยอุปกรณ์ตรวจรับสัญญาณและเก็บข้อมูลหรือเซนเซอร์ ซึ่งฝังอยู่ในสิ่งของและวัตถุ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูล เป็นประโยชน์ต่อการติดตามสภาพแวดล้อม ติดตามพฤติกรรม ติดตามการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปรับแต่งสินค้าหรือบริการเพื่อการค้าหรือ commerce customization ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นมีความพิเศษ เฉพาะสำหรับเขา ซึ่งจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเลือกใช้บริการ ันจะส่งผลอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ การตลาด และการขายทั้งในปัจจุบันและอนาคต e-business หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ คือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาประยุกต์และเชื่อมต่อกิจกรรม หรือขั้นตอนทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดการขาย การเงินบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การติดต่อประสานระหว่างองค์กรกับองค์กร รวมถึงงานธุรการต่างๆ ภายในองค์กร ตลอดจนการนำระบบซอฟต์แวร์ซูดหรือซอฟต์แวร์โซลูชันมาติดตั้งใช้งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเหนือคู่แข่ง อาทิ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ หรือ business intelligence ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ just in time manufacturing ระบบการจัดการความรู้หรือ knowledge management ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ customer relationship management ระบบการขายอัตโนมัติ หรือ sales automation เป็นต้น ซึ่ง e-business มีขอบเขตกว้างขวางมากกว่า หรือแตกต่างจาก e-commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง e-commerce เป็นการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร สินค้า บริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครอบคลุมการซื้อขาย แต่อาจครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมการชำระเงินก็ได้ จึงกล่าวได้ว่า e-commerce เป็นส่วนหนึ่งของ e-business และทั้ง e-business และ e-commerce ได้ก่อให้เกิดรูปแบบการสร้างรายได้ออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น สร้างรายได้จากการขายสินค้าขององค์กรเอง ตรงไปถึงผู้ซื้อ สร้างรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับองค์กรอื่น สร้างรายได้จากค่าสมาชิกการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ หรือสร้างรายได้จากการเปิดพื้นที่ในเว็บไซต์ขององค์กร เพื่อรับวางโฆษณาขององค์กรอื่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแยกตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ business to consumer หรือ B2C ซึ่งเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค business to business หรือ B2B ซึ่งเป็นการจำหน่าย รือให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจหรือ Business to Government หรือ B2G ซึ่งเป็นการจำหน่ายหรือให้บริการลูกค้าที่เป็นองค์กรรัฐหรือ Government to Citizen หรือ G2C ซึ่งเป็นการที่หน่วยงานภาครัฐ ให้บริการประชาชน หรือแม้กระทั่ง Consumer to Consumer หรือ C2C ซึ่งเป็นการซื้อขายกันเองระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค ทั้งนี้ การจะทำให้ e-commerce ได้ผลดีต้องคำนึงถึงหลัก 3C ซึ่งประกอบด้วยการสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าหรือ C content การสร้างสังคม และสายสัมพันธ์ทั้งในและนอกเว็บไซต์ หรือ C community และการออกแบบระบบขายและชำระเงินที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว และเชื่อมั่นในความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยหรือ C commerce นอกจาก e-commerce ซึ่งดำเนินไปในพื้นที่ออนไลน์ขององค์กรเองแล้ว องค์กรยังสามารถประยุกต์ใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาเป็น social commerce หรือการค้าผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างองค์กรใหม่ทางธุรกิจอีกด้วย เพราะองค์กรที่แสดงตัวและนำเสนอสินค้าบริการเฉพาะในเว็บไซต์ อาจไม่เพียงพอ เพราะอาจไม่ถูกพบเห็น แต่หากองค์กรแสดงตัวผ่านพื้นที่เครือข่ายสังคมออนไลน์อาทิ Facebook Instagram Twitter Pinterest YouTube รีวิวเว็บไซต์ เว็บบอร์ดต่างๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้สินค้าขององค์กรเข้าถึงผู้ชมหรือลูกค้าได้ดีกว่า สามารถนำพาผู้ชมหรือลูกค้าไปยังเว็บไซต์ของกิจการ เพื่อการซื้อและบริการต่อไป ถ้าเราจะสรุป โมดูล 11 กับการเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหงโซ่คุณค่าหรือ value chain ก็อาจจะมองได้ว่า e-business หรือ e-commerce และ social commerce อาจไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมสนับสนุน ตามกรอบแนวคิดโซ่คุณค่า หรือ value chain แต่ผู้ขายและผู้ซื้อในปัจจุบัน มีทางเลือกของพื้นที่สื่อสารและซื้อขายทั้งแบบตลาดปกติ ตลาดดิจิทัล ตลาดออนไลน์ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้องค์กรจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ พื่อนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มคุณลักษณะของความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับธุรกิจและการค้า เพราะโดยความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เอง จะทำให้ธุรกิจและการค้า ปรากฏตัวบนโลกออนไลน์ ที่ข้ามพ้นอุปสรรคด้านสถานที่และเวลาในโลกกายภาพ หากลงทุนและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้กิจการสามารถนำเสนอข้อมูลและสินค้าบริการ ที่เข้าถึงผู้ซื้อได้อย่างทั่วโลก รวดเร็วกว่า ประหยัดกว่า มีคุณภาพมากกว่า ตลอดจนแข่งขันกับคู่แข่งได้ หรือแม้แต่ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วย เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หลังจากที่ได้ฟังการบรรยายสรุปจากอาจารย์แต่ละท่านไปแล้ว และตอนนี้นะครับ เราก็ได้เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของวิชา IT for Management แล้วนะครับ ท้ายที่สุดนี้ ทีมอาจารย์ผู้สอนหวังว่าผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากวิชา IT for Management ได้ในอนาคตนะครับ และจนกว่าจะพบกันใหม่ สวัสดีครับ